ฉะนั้นเรียกว่าครูคนแรกของเรา คือพ่อแม่เป็นครูคนแรกฉันจะให้ที่หลับที่นอน ให้ท้องเกิดอย่างนอนโรงแรมคือละสองสามพันแต่นอนในพ่อแม่เราไม่คิดกระตังเลยถึงแม่ก็คิดเราก็ไม่มีปัญญาจะจ่าย ราในท้องแม่ ฉะนั้นทางรัฐบาลมันประกาศวันครูก็คือประกาศเมื่อปี 2499แต่จริง ๆแล้ว คนมีมาก่อนหน้านั้นถ้าเรามีพ่อแม่ให้กเราตลอดเวลา เราก็จะมีความละอายเราจะมีความละอายมีความเกรงกลัวในการจักกันฉะนั้นจึงว่าการทำบุญวันนี้ เนื่องจากวันครูทำบุญเนื่องจากวันครูการนำลึกครูคนแรก ใครก็ตามเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้เพราะมีครูคนแรกเสียสละให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละให้พร้อมเกิดเสียสละเรียงลูกคนเชื่ออย่างบางคนอาจารย์เห็น หรือไปบินนบาตแล้วก็เดินผ่านไปบอกพ่อแม่ชราภาพมา แล้วหาลูกเก้าเราคอยจะดูแลก็ไม่มีทั้งทที่มีลูกมีหลานมากมาย บางคนเป็นคนที่มีอันจะกิน แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้พ่อดูแลพ่อแม่ แล้ววันนี้พ่อแม่เรามานึกดูที่ว่าพ่อแม่เสียสละกับเราตอนที่เรายังเด็กอยู่ เป็นเด็กอ่อนอยู่พ่อแม่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเวลาราอผมร้องให้แม้แต่ยุงจะบินมาใกล้พ่อแม่จะไล่ยุงให้ ไม่ให้กับไม่ให้ตอนแต่พอโตมาแล้วแบบพอ เป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วไปแล้วก็ไป โดยไม่ได้มาเชื่อใจกับพ่อแม่ทั้งทั้งที่เป็นครูคนแรกของเราแต่แท้ฉะนั้นคือว่า ในการทำบุญวันนี้ เนื่องจากความครูให้ลำลึกถึงครูคนแรก ถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าเรามีโอกาสที่จะไปพบไปหาท่านก็หาข้าวต้มขนมของที่ท่านชอบใปฝากท่านตอนเย็น แล้วทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่ทำยังไง ำบุญใหญ่กับพ่อแม่กับครูหาดอกไม้ทูกเทียมไป ดอกไม้ดอกไม้ไปแล้วไไหว้บอไหว้แม่ทำหนังสืออย่างที่สวนมนตจะมีคำกล่าวขอขวัคอรวัตพ่อแม่ เราได้ร่วมด้วยท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ หลังจากว่านโมตัสสะเสร็จแล้วว่ามาตาปิสุเอปัมาเทนะทาวาระเยนะกตังสัมพังอปราตังธรรมะโนอันเตชักชวนญาติพี่น้องไปว่าไปขอกราบท่านอันนี้การระลึกถึง บุญคุณของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าท่านติดชีวิตไปแล้วเราก็ทำบุญอย่างมาทำบุญในวันนี้นะเราก็ทำบุญที่ส่ี่ที่ส่วนให้ท่านนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทำฉะนั้นถึงว่าการนำลึกถึงคคนแรกวันนี้เท่าไร